ที่จะทำให้คนมากดติดตามช่องของเราเพิ่มมากขึ้น และก่อนจะไปดู อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่ง และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ สิ่งที่ผมพูดถึงนั่นก็คือ การใส่ลายน้ำลงในช่องของเรานั่นเองนะครับ ส่วนมากช่องดังๆ เขาจะทำกัน วิธีการทำทำยังไงมาดูกันเลยครับ ให้ไปที่มุมขวาบนครับ แล้วไปที่ YouTube Studio จากนั้นไปที่การตั้งค่า แล้วเข้าไปที่คำว่าช่อง ครับ จากนั้นไปที่คำว่าการสร้างแบรนด์ครับ กดเลือกรูปภาพ แล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการจะทำเป็นลายน้ำจากนั้นครับเลือกเวลาที่จะแสดง แล้วก็กดบันทึกครับ วิธีการทำก็จะประมาณนี้นะครับ ผมคิดว่าทุกคนทำได้แน่นอนนะครับ และถ้าเกิดไม่อยากพลาดวิธีการใหม่ๆครับ อย่าลืมกด subscribe และผมจะหาวิธีการใหม่ ๆ มาอัปเดตให้เพื่อน ๆ ได้ลองทำกันนะครับ โอเคครับ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ เจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับ